ทุกหมู่เราเดือดร้อนไปทั่ว ต้องคมคู่ให้มาก จึงทูลว่าขอเดชะพระองค์ทรงประมาทเกินไป ไม่ยังคิด แม้ข้าพระองค์จะห้ามก็ไม่ทรงเชื่อ ความคิดจึงทำลายพระองค์เอง คณะมนตรีของพระองค์เป็นคนมีความคิด ก็จงแก้ไข พระองค์จากภัยเถิดถ้าพระองค์หวังประโยชน์เกื้อกูล แต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อ เหมือนเนื้อตกหลุมพรางปลาติดเบ็ดพระองค์ทำตามความอยากไม่ทราบว่าพระธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นเหมือนเหยื่อ จึงไม่รู้ว่า ตนกำลังก้าวเข้าไปสู่ความตาย แม้ข้าพระองค์จะทูลทักทานว่า ถ้าเสด็จไปปัญจาลนคร พระองค์จะประสบภัยใหญ่หลวงนัก เหมือนภัย ที่จะเกิดกับเนื้อ เดินตามทางเข้าไปหมู่บ้าน คนเราไม่ควรครบคนชั่วเป็นมิตร เหมือนชาวนา เลี้ยงงูเหา่า จะแหวงกัดเข้าสักวัน การครบคนชั่วย่อมประสบทุกอย่างแน่นอน ผู้มีศีลเป็นพระหุสูตร พึงรู้คุณแห่งไมตรีของเขาผู้นั้น เพราะการครบเหล่าสัตว์บุรุษเป็นสุขโดยแท้ มโหสถ ข่มขู่พระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้น ด้วยหวังว่า พระองค์จะไม่ทรงทำอย่างนี้อีก เมื่อจะนำพระดำรัสที่พระราชาถากถางตนมาแสดง จึงทูลว่า พระองค์ช่างโง่เขา บ่าน้ำลายที่กล่าวถึงการได้รัตนะสูงสุดกับข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์เกิดในชนบทเป็นลูกคฤหบดี รู้แต่เฉพาะวิธีจับหางไถ จะรู้จักธรรมเนียมกษัตริย์เหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไร ท่านทั้งหลาย จงใส่คอมโหสถออกไปเสีย จากแว่นแหวนของเรา เพราะเขาพูดสิ่งที่เป็นอวมงคลกับเรา ถ้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดี จะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นๆ เช่นเสนกะชาวนครหลวง ผู้เป็นบัณฑิต ของพระองค์ได้อย่างไร ข้าพระองค์ไม่ได้ใส่ใจคำพูดนั้น ข้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดี ย่อมรู้ศิลปะแห่งคฤหบดี นั่นเป็นความจริง ก็เขาเหล่านั้นเป็นบัณฑิต แต่วันนี้พระองค์ถูกกองทัพล้อมไว้แล้ว ดูสิ พวกบัณฑิตของพระองค์จะทำอย่างไร พระองค์รับสั่งให้สายคอข้าพระองค์ฉุดออกไปเสีย แล้วบัดนี้จะตรัสถามข้าพระองค์ทำไม ขอเชิญพระองค์ตรัสถามบัณฑิตของพระองค์เถิดพระเจ้าข้า พระเจ้าวิเทหราชดำริว่า มโหสถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยจึงห้ามไม่ให้พระองค์มา และมโหสถน่าจะรู้วิธีการแก้ไข เขาจึงกล่าวข่มขู่เหลือเกิน แม้พระองค์เองก็ทรงทำผิดไว้กับมโหสถมาก จึงตรัสว่า มโหสถลูกพ่อ บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เสียสีถึงเรื่องที่แล้วมา เจ้าพูดเสียดสีพ่อ เหมือนคนเอาประตักแทงมา ที่เขาผูกไว้ทำไม ถ้าเห็นว่าจะพ้นภัยได้อย่างไร ก็จงสั่งสอนพ่อมาเถิด เจ้าทิ่มแทงพ่อ เพราะความผิดพลาดในอดีตแล้วจะได้อะไร มโหสถคิดว่า พระราชาองค์นี้อันตรพานเหลือเกิน จะต้องให้พระองค์รู้จักความลำบากเสียบ้าง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ข้อผิดพลาดหลายแรงบางอย่างที่มนุษย์ทำไปแล้ว ยากที่จะแก้ไขได้ ดูกองพลช้าง กองพลม้านั่นสิ นกยักษ์ และคนมีฤทธิ์เหาะไปทางอากาศได้เท่านั้น จึงจะพาพระองค์หลบหนีรอดพ้นกองทัพนี้ไปได้ ข้อผิดพลาดร้ายแรง ที่มนุษย์ทำไปแล้ว ยากที่จะแก้ไขได้ถ้าพระองค์ไม่สามารถจะแก้ไขได้ พระเจ้าวิเทหราชจำนนต่อคำของมโหสถทรงสิ้นหวัง ประทับนั่งทอดอะไรอยู่ อาจารย์เสนกะคิดว่า ยกเว้นมโหสถแล้ว ไม่มีใครสามารถช่วยได้ พระราชาฟังคำมโหสถทรงหวาดกลัวต่อมรณภัย ตรัสอะไรอะไรไม่ได้อีกต่อไป เราจะอ้อนวอนให้มโหสถช่วย จึงกล่าวว่า ท่านมโหสถ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกเรา ท่านเป็นผู้มีความสามารถ สูงสุดกว่าพวกเรา เรามนตรีทั้งหลาย มโหสถยืนยันคำเดิมว่า อาจารย์เสนกะข้อผิดพลาดร้ายแรง ที่มนุษย์ทำไปแล้ว ยากที่จะแก้ไขได้ ขอท่านจงแก้ไขเองเถิด เมื่อพระเจ้าวิเทหราชไร้ที่พึ่ง ไม่ทราบว่าจะตัดอะไรกับมโหสถ ทรงดำริว่า อาจารย์ทั้งสี่คน น่าจะมีแผนการอะไรบ้าง จึงตรัสถามเสนกะก่อนว่า ควรจะทำอย่างไร อาจารย์เสนกะกราบทูลว่า พวกเราช่วยกันเอาไฟเผาบ้านเมืองให้หมด แล้วเอามีดเชือดคอตนเองตายไปก่อน อย่าทำให้พระราชาพรมทัตจับพวกเราไปทรมานจนตาย พระเจ้าวิเทหราชได้สดับดังนั้น ก็ทรงนึกฉุน จึงตรัสด้วยไม่รู้จะตัดอะไรว่า จงทำเชิงตะกรเช่นนั้นให้ลูกเมียท่านเถิด แล้วตรัสถามคณะมนตรีคนอื่นๆ ซึ่งก็ได้รับคำตอบไม่ต่างจากเสนกะ ส่วนเทวินทะคิดว่าทำไมพระราชาจึงตรัสถามพวกเราในเมื่อไฟมีอยู่ กลับทรงเป่าหิ่งห้อย ยกเว้นมโหสถแล้ว ไม่มีใครสามารถช่วยพวกเราให้พ้นภัยได้พระองค์ไม่ตรัสถามมโหสถมาตรัสถามพวกเรา แล้วพวกเราจะรู้อะไร เมื่อไม่มีแผนการอื่น จึงกราบทูลคำที่เสนกะกล่าวว่า ถ้ามโหสถไม่สามารถช่วยเราได้แล้ว ก็ช่วยกันเอาไฟเผาบ้านเมืองให้หมด แล้วเอามีดเชือดคอตนเองตายไปก่อน แต่ข้าพระองค์คิดว่า พวกเราทั้งหมดนี่แหละ ช่วยกันวิงวอนมโหสถก่อน ถ้าแม้วิงวอนแล้ว มโหสถยังไม่สามารถช่วยพวกเราได้ จึงค่อยทำตามแผนของเสนกะ